เดินอยู่ในความทรงจำที่ไม่มี จะซื้อไปต้องโซลาก็จำมาได้ขึ้นใจขอโทษเรื่องราวที่ฉันผิดพลาดไป เธออยู่กับความจริงที่เขาขอให้ใจ แบบที่ต้องการต้อวันลับลาอยากที่จะชอบให้รู้ Yeah อยู่ในความทรงจำที่ไม่มี No.